Google Docs นอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ PC แล้ว ยังสามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเช่น สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งใน App Store และ Play Store นะคะ และเมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Docs แล้วก็จะมีไอคอนแอปพลิเคชัน Google Docs สำหรับเปิดใช้งาน เมื่อเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Google Docs แล้ว สามารถเพิ่มไฟล์ใหม่ได้ โดยแตะเลือกไอคอนเครื่องหมายบวก เลือกเป็นเอกสารเปล่า โดยแตะเลือกไอคอน New Document พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วเลือก Create ก็จะแสดงหน้าแรกของ Google Docs สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะ เลือกข้อความ แล้วก็สามารถจัดรูปแบบข้อความได้ที่แท็บเครื่องมือ เช่น การทำตัวหนา ทำเส้นใต้ หรือจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติม โดยแตะเลือกไอคอนสำหรับจัดรูปแบบเช่น เปลี่ยนแบบอักษร ปรับขนาด สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าได้ที่แถบเครื่องมือเช่นกันเช่น การจัดวางแนวชิดซ้าย จัดกลาง ชิดขวา หรือใส่ตัวเลขแสดงหัวข้อย่อยนะคะ การใส่รูปภาพ ให้แตะเลือกไอคอน Insert ที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอน Image สามารถเลือกรูปภาพได้จากแหล่งเก็บไฟล์ภาพของอุปกรณ์ หรือจากการถ่ายภาพ ในที่นี้จะเลือกเป็นภาพที่อยู่ในอุปกรณ์นะคะ โดยเลือก from photos แต่เลือกรูปภาพที่ต้องการ แตะเลือกภาพที่อยู่บนเอกสาร แล้วสามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้เช่น ใส่สีเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ และสามารถจัดการกับการตัดคำระหว่างภาพกับข้อความ หรือ text wrap ได้ ใส่ตาราง โดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แท็บเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอน Table จากนั้นระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ของตาราง แล้วเลือก Insert Table แตะที่ช่องตารางเพื่อใส่ข้อความในตาราง จัดรูปแบบข้อความในตารางได้เช่นเดียวกับข้อความในเอกสารนะคะ เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ โดยดับเบิลแท็บด้านหน้าของแถว หรือด้านบนของคอลัมน์ แล้วแต่เลือกไอคอนเพิ่มแถว ด้านบนหรือด้านล่าง คอลัมน์ด้านซ้ายหรือด้านขวาดับเบิลแท็บด้านหน้าของแถวหรือด้านบนของคอลัมน์ แล้วแต่เลือกคำสั่ง delete row เพื่อลบแถว หรือ delete column เพื่อลบคอลัมน์ แตะช่องตาราง กดค้างที่ปุ่มขอบ ลากเพื่อเลือกช่องตารางมากกว่าหนึ่งช่อง รวมช่องตารางหรือประสานเซลล์ได้ โดยแตะเลือกไอคอนเมอร์เซลล์ลงสีในช่องตารางได้โดยแตะเลือกไอคอน Fill Color จัดการเส้นขอบตารางได้โดยเลือกไอคอน Borders เลือกรูปแบบเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบ สีเส้นขอบได้นะคะ สุดท้ายสามารถใส่เลขหน้า โดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แถบเครื่องมือ เลือกไอคอน Page Number แล้วเลือกรูปแบบการใส่เลขหน้าที่ต้องการนะคะ เราก็จะสามารถใช้ Google Docs ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะ